จ้งข่าวด่วนวันนี้กรุงไทยประกาศแล้วยกเลิกอัตโนมัติ สำหรับใครที่กดยินยอมเปิดเผยข้อมูลไปแล้วผ่านแอปเป่าตัง สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดี พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ค่ะและก็เช่นเคยนะคะ ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งสำหรับข่าวสารวันนี้นะคะก็เป็นข่าวด่วนจากกรุงไทยนะคะ สำหรับประเด็นที่ทำให้ประชาชนไม่สบายใจนะคะ ในการกดยินยอมผ่านแอปเป่าตังนะคะ ซึ่งหลาย ลายคนก็เข้าไปกดยินยอมเรียบร้อยแล้วนะคะ ทางกรุงไทยนะคะ จากประเด็นดราม่านะคะ ก็ยอมถอยออกมาแล้วนะคะ แจ้งว่ายกเลิกให้อัตโนมัตินะคะสำหรับผู้ที่เข้าไปกดยินยอมนะคะซึ่งข่าวสารนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะ ก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ กรุงไทยถอยแล้วยกเลิก ระบบยินยอมบนแอปเป๋าตังอัตโนมัติให้ผู้ใช้งานทุกคน ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 กรุงไทยแจ้งยกเลิก ระบบให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บนแอปเป๋าตังเพื่อป้องกันความสับสน และลดความกังวลของผู้ใช้งาน ส่วนผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอมไปแล้ว ระบบจะยกเลิกให้อัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิถุนายน2 5 2564 ที่ผ่านมา พร้อมเร่งพัฒนาระบบและรูปแบบให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการภาครัฐต่อไป ธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจากกรณีที่ธนาคารได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังเวอร์ชันล่าสุด โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานเลือก ให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร กลุ่มธุรกิจการเงินและพันธมิตรนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานผ่านแอปเป่าตังและเพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยัน ันตัวตนในการเข้าร่วมโครงการภาครัฐนั้น พบว่าประชาชนผู้ที่เข้าไปใช้งานผ่านแอปเป่าตัง มีความกังวลไม่สบายใจเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของประชาชนผู้ที่เข้าไปใช้งานและความโปร่งใส ดังนั้นธนาคารจึงได้ยกเลิกระบบการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ออกจากแอปเป่าตังสำหรับผู้ที่ใช้งานที่ได้เข้า เข้าไปกดความยินยอมไปแล้ว ระบบจะทำการยกเลิกให้อัตโนมัติ ตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารจะเร่งพัฒนาปรับปรุงระบบและรูปแบบให้การยินยอม เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าร่วมโครงการทางภาครัฐ เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ตามเกณฑ์ของโครงการภาครัฐจริงหรือไม่ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิและทุจริตในการเข้าโครงการภาครัฐ ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และการเชื่อมโยง ที่จำเป็นแต่ละโครงการ โดยทางธนาคารจะยึดหลักความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ และทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าจะมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปก็ตาม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และนี่ก็เป็นข่าวด่วนในวันนี้นะคะ ที่ทางช่องนำมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับใครที่เข้าไปกดยินยอมเปิดเผยข้อมูลไปแล้วนะคะ ทางกรุงไทยก็แจ้งว่าจะยกเลิกให้อัตโนมัติตั้งแต่คืนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาค่ะ แต่หลายคนนะคะก็ได้เข้าไปเช็คนะคะว่า ทางระบบนะคะยกเลิกอัตโนมัติให้หรือยังนะคะ ก็ยังขึ้นว่ายินยอมเปิดเผยข้อมูลสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทำไม่เป็นนะคะ ก็สามารถถ้าไม่สบายใจก็สามารถไปให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยยกเลิกให้ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกัน ันค่ะ มีข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะ ทางช่องจะรีบนำมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบค่ะ